สวัสดีครับส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเหรียญ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับซึ่งเป็นการรีวิวพระก่อนพระออก ซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะมีคลิปของคุณป๋องสุพรรณนะครับที่ไปตรวจความคืบหน้าของเหรียญด้วยนะครับ เดี๋ยวมาดูความงามของเหรียญเราว่ามีเนื้อหาเป็นยังไงเนื้อสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ ซึ่งพระรุ่น เลื่อนสมณศักดิ์ก็จะมีการจัดสร้างอยู่ 2 รายการด้วยกันนะครับก็จะมีรายการชุดนำเลิกนะครับ ก็จะมีเป็นเหรียญพิมพ์รูปไข่ลงยานะครับ และก็จะมีชุดนำเลิกนะครับ เป็นพิมพ์เหรียญเสมาประฉลุนะครับลงยา ซึ่งแต่ละพิมพ์ก็จะมีทั้งหมด ทั้งมวลอยู่ 19 รายการ 19 เนื้อด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีอีกรายการหนึ่งเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับ ซึ่ง 1 ลังก็จะมี 19 รายการ 19 เนื้อเช่นกันนะครับแต่รายการลุ้นเนื้อใน1ลังก็จะคละเนื้อกันนะครับก็จะมีทั้งพิมพ์เหรียญรูปไข่แล้วก็พิมพ์เหรียญเสมาปะฉลุนะครับก็จะคละกันอยู่ใน 1 ลังนะครับและในรายการลุ้นเนื้อนะครับก็จะมีเหรียญแถมแจกยกลังนะครับมี4เหรียญด้วยกันนะครับที่แจกนะครับก็รวมเป็น ร้อยสี่เหรียญนนะครับ ในรายการจองในรายการลุ้นเนื้อนะครับ ต่อหนึ่งลัง เดี๋ยวมาดูตัวอย่างรูปของเหรียญของแต่ละเนื้อนะครับ ว่ามีเนื้อหาเป็นยังไงนะครับ สวยงามมากแค่ไหนนะครับ มาดูกันครับ ซึ่งพิมพ์นี้นะครับก็จะเป็นพิมพ์เหรียญรูปไข่นะครับ เนื้อหาตามรูปเลยนะครับ สวยงามนะครับนี่จะเป็นรูปตัวอย่างนะครับ เป็นรายการฝังเพชรนะครับ ส่วนนี่จะเป็นรูปด้านหลังนะครับ ก็จะมีเป็นพัดยศนะครับอยู่ด้านหลังนะครับ เดี๋ยวถัดมาเป็นชุดนำเลิกนะครับ เป็นพิมพ์เหรียญเสมาปะชรุนะครับ จะเป็นรูปหลวงพ่อเต็มองค์นะครับนั่งขัดสมาธินะครับ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปพัดยศนะครับ ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของเหรียญในส่วนของรายการลุ้นเนื้อนะครับ ซึ่งรายการที่1ที่2นะครับก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับหน้ากากทองคำลงยานะครับ ก็จะเป็นคละเนื้อนะครับ ก็เป็นลุ้นเอานะครับ ว่าในหนึ่งลังนี้มีเนื้ออะไรนะครับ ว่าจะได้เหรียญรูปไข่หรือเป็นเหรียญเสมาปะชรุนะครับ ถัดมานี่เป็นรายการที่3ที่4 นะครับ เป็นเนื้อเงินลงยานะครับ เนื้อหาก็ตามรูปภาพนะครับ ถัดมาเป็นรายการที่5นะครับเป็นเนื้อนวะลงยานะครับนี่เป็นรายการที่6นะครับเป็นเนื้อแบ็กโรเดียมนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับ เป็นสีทองตัดสีดำนะครับ ถัดมานี้เป็นรายการที่7นะครับเป็นเนื้อ 3K นะครับ สวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นรายการที่8นะครับเป็นเนื้อกระไหลทองลงยานะครับ ก็ไปลุ้นเอานะครับว่าท่านจะได้พิมพ์อะไรนะครับถัดมาเป็นรายการที่9นะครับเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับนี่เป็นรายการที่ 10นะครับเป็นเนื้อกระไหลเงินลงยานะครับรายการนี้เป็นรายการที่ 11นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์ซาตินนะครับ ถัดมาเป็นรายการที่12นะครับเนื้ออัปก้าลงยานะครับหลายสีสันเลยทีเดียวนะครับถัดมาเป็นรายการที่ 13นะครับเป็นเนื้ออัปก้าหน้ากากทองทิพย์ผิวรุ้งนะครับรายการที่ 14นะครับเนื้อทองทิพย์หน้ากากทองแดงนะครับ นี่เป็นรายการที่ 15นะครับ เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยานะครับ มีทั้งเป็นลายเสือนะครับ เป็นลายธงชาตินะครับ ก็ไปลุ้นกันเอานะครับว่าท่านจะได้เนื้ออะไรพิมพ์อะไรนะครับ ก็ไปลุ้นเอาในกล่องนะครับในรายการลุ้นนะครับ ถัดมาเป็นรายการที่ 16นะครับ เนื้อทองทิพย์ผิวรุ้งลงยาจีวรนนะครับงดงามเลยทีเดียวนะครับ ต่อมาเป็นรายการที่ 17 นะครับ เป็นเนื้อทองแดงลงยานะครับ มีทั้งลงยาจีวรนนะครับ ลงยาแดง ลงยาน้ำเงินนะครับ แล้วก็มีลงยาลายธงชาตินะครับนี่เป็นรายการที่ 18 นะครับ เนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพย์นะครับสำหรับรายการที่ 19 นี่ผมไม่มีข้อมูลนะครับผมไม่มีรูปภาพนะครับที่เอามานำเสนอให้ดูนะครับ และนี่เป็นรายการแถมยกลังนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4เนื้อด้วยกันนะครับมีเนื้ออัปก้านะครับแล้วก็มีเนื้อ 2K เนื้อทองที่ผิวรุ้ง แล้วก็เนื้อทองแดงซาตินนะครับงดงามเลยทีเดียวนะครับลูกศิษย์ลูกหาไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับรุนเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันนะครับ เป็นคลิปของคุณป๋องสุพรรณนะครับที่เข้าไปติดตามดูความคืบหน้าของงานนะครับ ว่าสร้างไปถึงขั้นไหนแล้วเหรียญงดงามเพียงใดนะครับ เดี๋ยวไปชมคลิปกันครับ ขออนุญาตนะหยิบดูเลยนี่เงิน นี่ครับนี่เนื้อเงินที่แถมรังไง้าที่แถมในรังเลื่อนไงนี่ไงในี่นะครับรังลุ้นเนี่ยนี่รังลุ้น นี่รังลุ้นนะฮะนี่เนื้อเงินนะฮะ่นี่แบ็คโลเดียมนี่สามกว่าสามนี่นะครับแบคโรเดียมสามสามเคนะฮะสมนาคุณมั้งใช่ไหมเออเน แบคโรเดียมนี่นะครับแบคโรเดียมเหรียญแท้ๆนะใช่สวยนี่นะครับ ตัวล่างๆดูไม่ตะตุยไอ้นี่ตัวนี้ นี่แถมยกลัง อันนี้แถมยกลังดทีอันนี้แถมยกลังนะครับ เนื้อล่างๆเหมือนเนื้อบนๆนะอันนี้เนื้อรายการเนื้อล่างนะฮะรายการเนื้อล่างนะฮะปีะเนี่ย อันนี้สวยใครไม่ชอบก็ผ่านไปใช่อย่าไปเล่นของเขาใช่ไม่ชอบ ไปเล่นอย่างอื่น ไปเล่นที่อื่นเห็นดราม่ากันแต่ก็เล่นพาเขานี่เยก็ดราม่านี่ร้อยปีเป็นไงอ่ะใช่ดราม่าแต่ทั้งประเทศพาเขาแต่ทั้งประเทศไม่เป็นไรหรอกมีสิทธิ์มีสิทธิ์คิดขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะฮะเพราะว่าของเราเราอยู่กันแบบพี่น้องนะในกลุ่ม ในกลุ่มทุกคนนะฮะ น่ารักทุกคนอยู่แล้วตัวล่างมนี่ฮะยังสวยนี่นะฮะ นี่ไม่ค่อยหนาดิ ผมไม่น่าผมไม่นี่ให้ชมนะนี่ชมจริงครับขอบเหรียญนะจัดสีหนา ผมบอกเลยนะ ขอย่างครับครับ ผมบอกเลย พี่ๆท่านใดที่มีไว้คุ้มค่ามาก พิเศษพิเศษแบคโรนี่ พิเศษนะฮะดูแบ็คโรเดียมเจอคู่สวยว่าเจอคู่คู่นี้ก็พอแล้วนะฮะผมขอแสดงความดีใจกับพวกพี่ๆที่ว่ามีมียอดนะครับนะครับ นี่มียอดเยอะผมขอแสดงความดีใจด้วยนะฮะ โดนตอนมาแล้ว ยอดมีนิดเดียว สวยครับสวยจริง ๆ นะฮะนี่ให้ดูอีกรอบนะครับ มีนวะให้ชมไหมนวะมี มีครับมีครับพี่ นวะเจ้านี้สวย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูนวะเลยนะฮะ ขอดูด้านหลังอ่ะได้ครับพี่ ด้านหลังนะหลังเป็นพัดแกะมด้านหลังเป็นพัดยศครับ ต้องเป็นพระด้านหลังเป็นพัดยศครับเป็นรุ่นี่นะที่สำคัญที่สุดของหลวงปู่พัดนนี่นะฮะเองไม่เล่นแล้วเองจะนี่นะวะ นี่นี่นี่นี่นี่นี่คือนี่นะครับเป็นเหรียญทุกรุ่นที่สร้างใมาใครไม่มีนี่นะวะหลงยาโอ้โหยนี่นะวะ ลงยานะฮะพที่เห็นนะ นี่ไงอ้าวยาขาวนี่ยาขาวนะครับ ไม่ค่อยมีใครเขาเราแม่งพิสดารอีในายแพงอะชอบพี่ผายครับ เป็นรายการโอเคนะครับ พี่นี่นะฮะ พี่ต้นถือไว้ เดี๋ยวเดี๋ยวตกผมกลัวแไม่กลัวอะไรผมกลัวตกนี่พวกอาบาก้าดูตัวข้างล่างด้วหมดเลยจ้ะนี่อัปาก้านะฮะนี่นี่ดูดูดูดูอาบาก้าเนี่ยโอ้โหเล่นก็มาช่วยไม่ได้นี่งานตัวล่างนะอัปาก้านะครับตัวก้าก็ใส่ยานี่ลงยาล่างนี่ลงยานะอัปาก้าลงยานะครับ ลงยาด้านล่างให้ด้วย พระสีสวยเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อพัดนะครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ มีติดมือไว้สักเหรียญสองเหรียญก็ยังดีนะครับเป็นรุ่นที่สำคัญด้วยนะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับ ก็ฝากกดติดตามนะครับส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับคลิปหน้านะครับมีพระรุ่นไหน เกจิท่านใดนะครับที่จะนำมารีวิวนำเสนอนะครับก็ติดตามกันนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ